โอเค มาต่อกันเลยนะฮะนะจ๊ะโอเคครับขั้นแรกให้พิมพ์นะอ่าสเดดสเลดนะไม่ใช่สเลดดิให้พิมพ์ซัพพอร์ตนะนี่เห็นไหมมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะอ่าขั้นแรกให้เราพิมพ์ modulation นะฮะแล้วก็ ให้ให้เลือกนะ ว่า อะไรนะ ผมตอบไป yes แล้วก็ให้ account นะฮะ account เอาเอาใหม่เอาใหม่โอเค โอเค เอาใหม่นะฮะ support moderation พอมาถึงตรงนี้ให้ตอบ yes นะฮะ แล้วขั้นตอนต่อไปนี้ให้ใส่ชื่อ account ตัวเองนะสมมติอันนี้นะคือเอาเวนกับเอาอีกรอบเอาอีกรอบขออีกรอบเลย support moderation แล้วก็ตอบ yes จากนั้นก็ไม่ต้องใส่แดดนะฮะ ถ้าใส่แดดมันจะหาไม่เจอนะ เอาละขอไปฮะ ขออีกรอบ support modulation ตั้นตอนนี้ตอบ yes แล้วก็ใส่ชื่อ account ตัวเองนะฮะ user นะ ไม่ใช่ display นะฮะหรือ display นี่นะอันนี้นะแล้วก็กด yes อ่า อันนี้ให้ใส่ มันจะบอกว่า why I o u s submit the ticket นะฮะ maximum cut off character to skip brief brief summary we can ask more later ้เพื่อนตัวเต็มตอนไหนวะ อ๋ออ๋ออ่า ex อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะฮะเปล่าอ่าแล้วอันนี้มันก็จะบอกว่า อ๋อ อันนี้ให้ใส่เป็นหัวข้อเรื่องกับปิดนะครับเป็นตัวนะ อ่า ถ้าน้องๆ จะใส่ก็คืออันนี้นะฮะนี่ a p u i a p u หรอ a p u นี่ นี่นะ a p a l i n g นะตัวนี้นะเนี่ย a p a l i n g for u n b a n e d นะครับใส่ไว้นะ ประมาณนี้นะเอ really sorry about I hack your อันนี้คืออันอันอันนี้คือ อันนี้คือหัวข้อนะ หัวข้ออี่ใส่เป็นอันนี้นะฮะ อ่าอันนี้นะนี่ ให้พิมพ์ให้ถึงหนึ่งพันตัวนะฮะให้ให้พิมพ์กับเกือบหนึ่งพันตัวนะเมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบเนี้ยเมื่อก่อนมันใช้คำทับซ้อนอะแต่ตอนนี้ได้แก้แล้ว ISIS Gifting เอ่ออ่าของน้องๆเป็นกรณีไหนอะอย่างเช่นอ่าอ่าท็อกซิกนะถ้าท็อกซิกก็ I really sorry about my action อ่าอกซิกนะฮะก็ว่าไปนะ เป็นการแทนะลงไป PS I don't know what วงเชื่อวิต about my actions นะฮะโอเคประมาณนี้นะ โอเค เรียบร้อยละก็ประมาณนี้นะฮะโอเค แล้วก็พอเสร็จแล้วใช่ไหมให้ใส่เขาว่าจนนะฮะมันก็ แล้วมันก็จะเขียนว่า ให้เขียนทับคำสั่งว่า yes หรือ no นะฮะ คือถ้าคุณบอก yes ก็จะเป็นใช่นะ แต่ อ่า ไม่ คือคุณยืนยันที่ส่ง แล้วก็ให้พิมพ์ yes นะฮะ แล้วมันก็จะส่งไปนะ เท่านี้ก็เป็นการจบแล้วนะฮะ แล้วก็รออีกทีหนึ่ง ว่ามันจะอะไรยังไงไหมนะฮะ โอเค นะจ๊ะ คนดี อ่าผมขอตัวลาแค่นี้นะฮะถ้าไม่เข้าใจคำถามตรงไหนก็สามารถเมนไว้ได้ เดี๋ยวผมจะไปตอบอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะขออภัยนะถ้าคลิปนี้ยังไม่ละเอียดพอ